สำหรับประโยค Halo selamat datang di museum แปลว่า พิพิธภัณฑ์ของเรายินดีต้อนรับ คำว่า museum แปลว่า พิพิธภัณฑ์ คำว่า di แปลว่า สู่ ภาษาอินโดนีเซียใช้วิธีการแบบเดียวกับภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสคือใช้คำว่า selamat datang ตามด้วยคำบุพบท di ซึ่งจะมีความหมายเหมือนกับคำว่า คือในภาษาอังกฤษ ถ้าแปลตามตัวอักษรก็คือ ยินดีต้อนรับสู่ที่พิพิธภัณฑ์ของเรา ในขณะที่ภาษาไทยจะพูดว่า พิพิธภัณฑ์ของเรายินดีต้อนรับสำหรับประโยค Halo berapa harganya คำว่า berapa แปลว่า เท่าไหร่คำว่า harganya แปลว่า ราคา ให้สังเกตว่าในภาษาอินโดนีเซียไม่ได้ใช้คำว่าค่าเข้าชม แต่ใช้คำถามกว้างๆว่า ราคาเท่าไหร่ ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้จะบอกให้เข้าใจได้ว่า เป็นการสอบถามราคาค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์